เอกลักษณ์ของผ้าสิ้นทางภาคอีสาน จะมีลวดลายเป็นแนวตั้ง แบบทอทั้งตัว สวมเสื้อคอเปิดเล่นสีสัน ห่มสบายเฉียง สวมเครื่องประดับตามข้อมือ ข้อเท้าและคอ บางชุดการแสดงจะใช้ผ้าขาวม้าคาดอกบ้าง คาดศีรษะบ้าง ชุดการแสดงบางชุด จะมีการผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเพลงที่ใช้เช่น เพลงควบม้า ก็ประดิษฐ์หัวม้าเพื่อสวมใส่ มีหางม้าเย็บหรือผูกไว้ที่เอว เพลงรำนกยูงก็จะประดิษฐ์หัวนกยูงเพลงรำดอกบัวก็จะประดิษฐ์ดอกบัวสำหรับถือเวลาร่ายรำเพลงรำกรองยาว ก็อาจใช้กรองใบเล็กๆ ที่เหมาะกับวัยของเด็ก หรือประดิษฐ์กรองโดยการวาดภาพบนกระดาษ สำหรับสะพายไว้เวลารำ เพลงรำไก่แจ้ ก็ประดิษฐ์หัวไก่ เพื่อสวมไว้ที่ศีรษะ เพลงฟ้อนเล็บก็ประดิษฐ์เล็บจากกระดาษสีทอง ให้เด็กใส่เป็นเล็บยาวๆ เพราะเด็กจะใช้เล็บแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ กลับกลับกลับ ชอบกระลอบกบกับ วิ่งเป็นแถวจึงนับฉันขยับควบมาด้วยคนกระลอบกระลอบกระลอบควบมาเราชอบกระลอบกบกับ วิ่งเป็นแถวจึงนับฉันขยับควบมาด้วยคน อบกระรอบกับกับวิ่งเป็นแถวจะนับ ฉันขยับขบมาด้วยคนกรอบกระรอบกระรอบขบมาเราชอบกระรอบกับกับ วิ่งเป็นแถวจึงนับ ฉันขยับขบมาด้วยคน thank you